ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันนะครับ ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน Google Drive เดี๋ยวให้เราลองดูตัวอย่างนะครับ ถ้าเราจัดเก็บงานของเราไว้ใน Google Drive โดยทุกสิ่งอย่างเก็บไว้ในไดร์ของเราหมดเลยนะครับเวลาการเข้าใช้งานหรือเวลาการหาไฟล์ข้อมูลนะครับ จะค่อนข้างเสียเวลา ซึ่งมันจะจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการเปิดค้นหาไฟล์ข้อมูลของเรานะครับ แต่ถ้าเราใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เก็บไฟล์งานไว้ในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนนะครับของแต่ละโฟลเดอร์ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานเนี่ยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในการแบ่งปันหรือว่าแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นนะครับ เราก็สามารถที่จะทำได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ โดยเราใช้วิธีการสร้างเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์แยกไว้ในแต่ละบุคคลนะครับ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์งานหรือข้อมูลต่างๆนะครับทำงานร่วมกันได้กับบุคคลอื่น ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างแล้วก็แชร์เอาไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์กันนะครับ ซึ่งหลักๆสามารถสร้างได้ 2 วิธีด้วยกันนะครับ วิธีแรกนะครับ ให้คลิกที่ปุ่มเมนูใหม่นะครับ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์นะครับ ก็จะขึ้นให้เราทำการป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับเราก็ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการลงไป เสร็จแล้วนะครับคลิกปุ่มสร้างนะครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างก็จะมาปรากฏในส่วนของพื้นที่การทำงานนะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองในการดูได้นะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ว่าใครเป็นเจ้าของแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่นะครับขนาดไฟล์เท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปได้ อ่ะ อีกวิธีหนึ่งนะครับ ให้เราทำการคลิกขวานะครับ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ใหม่ ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการลงไป คลิกขวาสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็คลิกปุ่มสร้าง ครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการในการสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่ยาก แล้วแต่ว่าเราจะถนัดจะสร้างจากเมนูใหม่หรือว่าใช้วิธีการคลิกขวานะครับ ทีนี้เวลาเราเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสับโฟลเดอร์ย่อยไปเรื่อยๆ นะครับ เราสามารถอย่างคลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์ หรือตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการด้านบนตรงนี้ได้นะครับ